ครับสรุปบทเรียนนะครับที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดในวันนี้นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าความสำคัญของความปลอดภัยในการทำงานนะครับ ก็จะเกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับ ความปลอดภัย แล้วก็การไม่เกิดอุบัติเหตุนะครับ สิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะครับก็จะทำให้ผู้เรียนนะครับได้รู้ว่าอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับ มีสาเหตุจากอะไรนะครับ ซึ่งเมื่อเรารู้สาเหตุนะครับ เราก็จะรู้ว่าวิธีการป้องกันเนี่ยเราควรจะป้องกันอย่างไรนะครับ ในส่วนของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคนะครับ ในการทำงานก็จะมีอยู่ปัจจัยหลาย ๆ อย่างนะครับที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดเป็นโรคตามมานะครับ ทั้งปัจจัยทางด้านกายภาพเคมีชีวภาพแล้วก็กายศาสตร์นะครับ ถ้าเกิดเรารู้สิ่งคุกคามเหล่านั้นนะครับ เราก็จะรู้ว่าเราควรปฏิบัติตัวอย่างไร ควรใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างไรนะครับ เพื่อที่จะป้องกันตัวเราไม่ให้สัมผัสกับปัจจัยเหล่านั้น และทำให้เกิดโรคตามมานะครับ สำหรับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับ จากที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะครับ ก็คงลบล้างความเชื่อออกไปว่า อุบัติเหตุนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของเวรกรรมหรือความซวยนะครับ แต่ว่าอุบัติเหตุนั้นเป็นเรื่องที่สามารถป้องกันได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราให้ความใส่ใจและ ปฏิบัติตัวด้วยความปลอดภัยนะครับสำหรับสิ่งที่จะฝากไว้ตอนท้ายนะครับ นั่นก็คือ safety นะครับเท่ากับ live and life นะครับนั่นก็คือความปลอดภัยก็คือการมีชีวิตและชีวิตของเรานะครับ ดังนั้นถ้าเราอยากให้มีชีวิตไปนานๆนะครับ ก็ต้องปฏิบัติตัวอยู่บนพื้นฐานของความปลอดภัยนะครับ เชื่อมั่นว่าหลายๆคนถ้าเกิดปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปในวันนี้แล้วนะครับ ก็จะเกิดความปลอดภัยในการทำงานนะครับ ไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะมีความปลอดภัยในการทำงานนะครับ